ก็สวัสดีนะฮะเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกรอบหนึ่งนะฮะในคลิปนี้เราก็มาตามกันต่อเลยดีกว่านะฮะสำหรับรูปแบบเทคนิคมมตนะครับหรือว่าเหมือนเหมือนเหมือนต่างนะครับก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่เดินค่อนข้างดีเลยนะฮะส่วนตัวตอนนี้ผมก็นำมาใช้อยู่แบบเรื่อยๆเลยนะฮะถือว่าเป็นเทคนิคหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะสร้างกำไรให้กับเราได้ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะฮะแต่ก็ จะต้องตั้งลิมิตในการเล่นด้วยนะครับ เราถึงจะที่จะไม่มีโอกาสที่จะพลาดยากนะครับอ่ะโอเค รอบนี้นะครับ เรามาลุยกันเลยดีกว่า ผมเล่นเบาๆพอนะฮะ ก็เพียงแค่ตาละ 3 บาทพอนะครับ ในรอบนี้นะฮะ ตัวสุดท้ายออกมาที่แดงนะครับ ผมขอจัดตามไปที่แดงเลยก็แล้วกันนะฮะ อ่ะ เรียบร้อยนะครับ มาดูกันเลยดีกว่าสำหรับรูปแบบเทคนิคนี้ ก็จะต้องเตรียมทุนอยู่ที่ประมาณ 7 ไม้นะครับ โดยที่นะฮะเราจะเล่นไม้ที่ 1 ก็คือเหมือนนะครับไม้2เหมือนไม้3เหมือนไม้ที่ 4เนี่ยเราจะเล่นที่ต่างนะครับ แล้วก็ไม้ที่ 5 เล่นที่เหมือน ไม้ที่ 6 เล่นที่ต่าง แล้วก็ ไม้ที่ 7 จะเล่นที่เหมือนนะครับเทคนิคนี้จะต้องมีทุนอยู่ประมาณ 7 ไม้ ก็มีโอกาสที่จะชนะค่อนข้างสูงนะครับ มีโอกาสแพ้อยู่เหมือนกัน แต่ก็ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะฮะแล้วถ้าเกิดว่ายิ่งเราตั้งลิมิตในการเล่นด้วยผมว่ามันค่อนข้างที่จะเดินได้ค่อนข้างสวยเลยนะครับอ่ะโอเค รอบแรก9แต้มไปเลยนะฮะ 9หลังนะครับ รอบนี้ชนะในวินที่1นะครับอ่าไปดูกันต่อเลยดีกว่านะครับ ผมก็จะเล่นประมาณรอบละไม่เกิน 5 วินนะฮะรอบนี้ไปต่อกันใน วินที่ 2 กันเลยดีกว่านะครับ รอบนี้ก็ออกมาที่แดงผมก็ตามเลยนะฮะอ่ะมาลุ้นกันต่อเลยดีกว่านะครับว่ารอบนี้จะเป็นยังไงนะ ผมเคยเดินไกลสุดนะครับสำหรับรูปแบบเทคนิคนี้ก็ไปถึงไม้ที่ 6 เลยนะฮะถือว่า ค่อนข้างเดินไกลอยู่นะฮะ แต่ก็ยังไม่หลุดนะครับ ถือว่าใช้ได้อยู่นะฮะ และก็ในแต่ละรอบผมจะตั้งลิมิตเล่นประมาณไม่เกินรอบละ 5 วินนะฮะ มันก็เลยอาจจะทำให้หลุดค่อนข้างยากนะครับ อ่ะมาลุกกันต่อเลยดีกว่าในวินที่ 2 นี้นะครับ โอ้โห 9 กับ 1 นะฮะอ่าน้ำเงินมา 2 แต้มนะครับ เรียบร้อยนะครับ โอเค รอบนี้เราก็ชนะ 2 วินติดเลยนะครับ ถือว่าใช้ได้เลยนะครับ อ่ะไปต่อกันเลยดีกว่านะครับสำหรับในรอบนี้ก็จะเป็นวินที่ 3 แล้วนะครับ ก็เหมือนเดิมนะฮะออกมาเป็นแดงรอบนี้ก็จะตามไปที่เหมือนเช่นเดิมออกแดงเราตามแดงเลยนะครับ ก็กลับไปเล่นในไม้ที่ 1 ใหม่นะฮะ ชนะในไม้ไหนให้เรากลับย้อนไปเล่นในไม้ที่ 1 ใหม่เลยนะครับ ก็ตามรูปแบบที่ผมได้บอกไปเลยนะฮะ มาดูกันเลยดีกว่านะครับ รอบนี้ก็จะเอาใจเพื่อนๆที่มีทุนค่อนข้างที่จะจำกัดนะครับ ก็เล่นกันเบาๆพอนะฮะมาดูกันเลยดีกว่านะครับ ในวินที่ 3 นี้นะฮะน้ำเงินมาที่5นะครับมาดูแดงกันอ่าแดง 7 สวยนะเรียบร้อยนะครับโอเค 3 วินติดเลยนะครับในรอบนี้นะฮะถ้าออกมาเป็นรูปแบบมังกรนี้เรากินยาวเลยนะครับอ่าโอเค ไปต่อกันใน วินที่4นะครับสำหรับในรูปแบบนี้นะฮะก็เช่นเดิมนะครับ ออกแดงมาผมตามแดงเลยนะฮะอ่าเรียบร้อยนะครับ มาลุ้นกันต่อเลยดีกว่านะครับ รอบนี้จะสามารถที่จะบวกได้ไหมนะฮะถ้ามันออกมาเป็นรูปแบบมังกรอีก 2 ตัวนะ ผมรับรองเลยว่ารอบนี้จบเกมค่อนข้างไวนะครับ ่าน้ำเงินมาที่ 5 นะครับแดงมาที่ 8 อีกแล้วนะครับ โอเค มาดูตัวสุดท้ายกันนะครับในวินที่5นะฮะ รอบนี้ถ้าออกมาเป็นรูปแบบมังกรอีกผมจบเกมเลยนะฮะ ถือว่ารอบนี้เดินไวนะครับ อ่ะมาลุ้นกันต่อเลยดีกว่า เหมือนเดิมนะครับ ไปที่แดงเลย นะฮะ รอบนี้ก็น่าจะโชคดีด้วยนะฮะมาเจอรูปแบบมังกรนะฮะก็เข้ากับสูตรเราพอดีเลยนะครับ มาลุ้นกันเลยดีกว่านะฮะวินนี้เป็นวินที่5นะครับวินสุดท้ายนะครับถ้าชนะในวินนี้ผมก็จะขอลาเพื่อนๆเลยแล้วกันนะครับโอ้โห ผมมาเป็นตัวโงทั้งคู่เลยนะฮะอ่ารอบนี้โดนไปนะครับคิดว่าจะได้ติดต่อกันเลยนะฮะรอบนี้ก็ตัดไปเป็นน้ำเงินนะครับอ่ะต่อเลยนะครับ ในวินที่2อ่าในไม้ที่2นะครับเราก็จะเล่นที่เหมือนเช่นเดิมนะครับรอบนี้ออกมาเป็นน้ำเงินเราก็ตามเลยนะครับรอบนี้ผมจะลงเงินไปทั้งหมด 9 บาทนะครับ อ่า เรียบร้อยนะครับ มาดูกันเลยดีกว่า มาวัดดวงกันเลยดีกว่านะครับ รอบนี้ขอจบแบบสบายๆนะฮะ น้ำเงินมา 3 แต้มเองนะฮะ รอบนี้แดงมา 6 อ้ รอบนี้โดนอีกแล้ว นะฮะ สองวินติดเลยนะครับ อ่าโอเค ไม่เป็นไร เราก็ไปตามกันต่อในหมายที่ 3 นะครับเป็นหมายซ่อมนะครับ รอบนี้ผมก็จะขอเล่นที่เหมือน เช่นเดิมออกแดงมาก็คือตามแดงไปนะฮะแล้วก็ใช้วิธีการเดินเงินทบเอานะครับ ก็ไปที่แดงนะครับ รอบนี้ 21 บาทนะครับอ่าเรียบร้อยนะฮะ มาลุ้นกันต่อเลย อให้จบแบบง่ายๆนะฮะสำหรับในคลิปนี้นะครับ รอบนี้ผมอยู่ที่แดงนะฮะอ่าเหลือ3แต้มนะครับโอ้โหเจอ 7 ไปเลยนะฮะในรอบนี้อ่าเจอแบบนี้ก็ต้องตามอีกแล้วนะฮะมันออกไปเป็นตัวสลับนะครับอ่าโอเคอย่างที่ผมบอกไปเราต้องมีทุนอยู่ประมาณ 7 ไม้นะครับรอบนี้เราไปต่อกันในไม้ที่ 4 กัน รอบนี้เราจะเล่นที่ต่างบ้างนะครับก็จะลงไปทั้งหมด 45 บาทนะครับ รอบนี้ออกมาเป็นน้ำเงินนะครับ เราจะเล่นต่างก็คือไปที่แดงนะครับ อ่าเรียบร้อยนะฮะ 45 บาทนะครับ มาลุ้นกันเลยดีกว่า ดูซิว่ามันจะหลุดในไม้ที่4ไหมนะครับสำหรับการซ่อมนะฮะ น้ำเงินมาที่ 4 นะฮะ อ่าแดงเจ็ดสวยอยู่นะฮะรอบนี้จัดมาเรียบร้อยนะครับโอเคนะฮะเทคนิคนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่กำลังเดินดีอยู่นะฮะก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็ครบตามจำนวนที่ได้ตั้งเป้าไว้แล้วนะฮะก็ฝากเพื่อนนะฮะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ยังไงเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปแล้วกันนะฮะคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับ สวัสดีครับ